มาคุณเอลลี่ครับ ค่ะพี่ เรื่องเล่าในวันนี้เป็นยังไงครับ เรื่องหลอนตอนบวช เห็นคุณเอลลี่เกินกับวีไว้ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ เลยว่า เหตุการณ์เกิดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ของเพื่อนถูกไหมฮะ อ่า เกิดเหตุการณ์ของคุณป้าค่ะคุณป้าที่เสียชีวิตค่ะอืมอืมอืมอ่ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้อง อ่า สวัสดีพี่วีแล้วก็แอดมินทุกท่านด้วยนะคะ แล้วก็สวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้เนาะเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี้ยค่ะ อ่าก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมฟังเนาะเพราะว่าเรื่องเรื่องเนี่ยคือมันอาจจะเหนือจินตนาการเหนือความจริง ก็อยากให้ท่านฟังอ่าคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจนักเล่าทุกท่านที่มาเล่าในสายต่อๆไปด้วยนะคะ ถ้าเรื่องนี้ก็ต้องต้องย้อนเวลา กลับไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนาะเอ ได้มีโอกาสอ่าบวชให้คุณป้าตอนนั้นอ่ะเอมีความรู้สึกว่าตั้งแต่หลังจากที่คุณป้าเสียชีวิตไปเนาะเอ เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ้ย คือหนูมีความรู้สึกว่า เอ้ย เราเราเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบว่าเออเริ่มปงตัวเอง เริ่มอะไรตัวเองเนี่ยเริ่มพิจารณาไปว่า เอ้ย เรานี่คนเราได้แบบมันไม่ได้แบบว่า ลุกขึ้นมาแต่งตัวลุกขึ้นมาดูแลตัวเองที่มันก็ไม่ต่างอะไรจากศพที่เดินได้เนาะเอก็เริ่มมีความคิดที่ว่า เอ้ยมันเบื่อหน่ายทางโลกแล้วก็เลยเริ่มศึกษาทางธรรมแล้วก็มาหวนนึกไปตรงที่ว่าคำพูดของของคุณพ่อเราอะค่ะ ที่ว่าท่านเคยขอไว้ก่อน ที่ว่าท่านจะเสียชีวิตนะเนาะท่านเคยขอไว้ว่าเออเอก่อนจะแปลงเพศก่อนจะทำอะไรเนี่ย คือคุณพ่อเองนี่ไม่เคยห้ามเลยนะ ที่เอเป็นเป็นประเภทที่สามเนี่ยท่านสนับสนุนเอาเสียด้วย แบบเหมือนยังไงอะเออลูกจะเป็นยังไงก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีของของพ่อของแม่แค่นั้นพอก็คือตั้งใจไปแล้วเนาะตั้งแต่คราวนั้นที่ว่า อ่า ตอนนั้นคือ เอยังหลงและเริงอยู่ หลงและเริงในการอ่าในความสุขในอะไรหลายๆอย่างก็คือเอก็ผ่านมก็คือตอนนั้นก็แบบ เราเหมือนไม่มีความคิดนะมันอยู่ในช่วงวัยรุ่นพอพ่อเสียแล้วเราก็เริ่มมีความคิดเริ่มมีอะไร เริ่มแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเนี้ยค่ะพอมาถึงป้าเสียล่าสุดเอก็เริ่มแต่ว่าพิจารณาตัวเองได้แล้ว เหมือนแตบว่ามันเริ่มเบื่อหน่ายอะไรหลาย ๆ อย่างอะไรปะเรียนรู้ทางธรรมเรียนรู้ทางธรรมไปสักพักหนึ่งคราวนี้ยตัดสินใจได้เลยคือพี่วีหนูติดต่อกับคุณหมอที่อยู่ทางกรุงเทพเนาะได้ไปผ่าเอาซิลิโคนที่หน้าอกนะออก แล้วก็ได้ไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะรัที่หนูเล่าไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปพักฟื้นปุ๊บอ่ะพออ่า หายจากการพักฟื้นแล้วปุ๊บหนูก็เริ่มแบบว่า อ่า ตัดผม ตัดผมเปลี่ยนจากผมยาวๆนะคือ อ่าให้มันเป็นลองทรงสั้นหรือพี่สั้นเต๋อเลย ก็ลองแบบว่าเปลี่ยนเป็นบุคลิกตัวเองจากที่แบบว่า ่าเคยแต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยมาแต่งตัวเป็นผู้ชายเป็นธรรมดาเนี่ยพี่ครับคราวนี้เราก็เริ่มแบบว่า อ่า เขาไปปรึกษากับหลวงพี่ในวัดนะเนาะว่าเออย่างหนูเนี่ยถ้าบวชอะจะเป็นไรไหมก็คือบางคนก็คือขัดขานก็มีนะแบบว่าเหมือนกับทำนองแบบว่า เออว่าเราเป็นบันดอกอะไรนู่นนี่นั่นนะแต่โดยความคิดของเอแล้วนะแต่ความคิดคนเรามันเป็นนานาจิตตังเนาะต่างคนต่างความคิด สำหรับตัวเอเอคิดว่า เออ ถ้าเกิด มันขึ้นอยู่กับจิตใจมากกว่า คือเออยากจะตอบแทนในสิ่งที่เอควรทำแค่นั้นนะพี่ คือเอไม่ไม่ไม่มองในสิ่งที่แบบว่า เออ เขาจะมองเราเป็นยังไง คือเราเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ตอบแทนในในสิ่งที่เราอยากทำและทำให้มันสำเร็จแค่นั้น ทำอย่างดีอ่ะครับดีคือมันหน้ามันก็คงจะมีคนยอมรับเราแหละอ่ะ พอปุ๊บปรึกษากับพระก็ปรากฏว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าอ่า เดี๋ยวจะดูเลิกดูวันให้อะไรอย่างเงี้ยพี่เวลาก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์เลยพระอาจารย์ก็ได้โทรกลับมาถามว่าเออเนี่ย พร้อมหรือยังพร้อมที่จะบวชหรือยังหนูก็พูดตอบตกลงอ่าพร้อมนะครับ พระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่า ท่านก็บอกว่าอ่า เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะเตรียมตัวโกนหัว เอต้องเล่าก่อนนะคะคือวัดเนี้ยเขาจะเป็นสายธรรมยุทธ์คือนาคที่จะเข้ามาปฏิบัติเนี่ยค่ะ คือต้องอยู่วัดเป็นเวลาสิบห้าวัน แล้วก็จะต้องโกนหัวต้องเข่าครับสิบแปดคือเอก็เตรียมตัวโกนหัวเลยครับ ที่แล้วเข้าวัดพอเข้าไปถึงวัดก็นุ่งขาวห่มขาว แล้วก็เตรียมตัวรับศีลทำวัดเย็น พร้อมกับแม่ชีที่ว่า อ่า วันนั้นเป็นวันพระใหญ่เนาะ จะมีแม่ชีมาร่วมแบบว่าเหมือนถือสินอุโบสถด้วยอะไรประมาณเนี้ยที่ก็รับสินทำสวดมนต์กันไปจนกระทั่งถึงเวลาห้าโมงเย็นก็เย็นพอสมควรเนี่ยค่ะอาจารย์ก็พาพาหนูเนี่ยค่ะ ไปหาดูอกุฏิปรากฏว่าอยูได้กุฏิอยู่แถบหลังวัดเลยคือติดกับป่าช้าแล้วก็จะมีเหมือนเป็นลำน้ำกั้น กับไอไอป่าชาไว้เนาะที่มันเป็น อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะต้นต้นต้นยางนาสูงสูงใหญ่ๆครับที่ที่วีนึกภาพออกนึกออกครับ แล้วก็จะติดค่ะแล้ว จะติดอยู่กับ อ่าไอลานปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นลานปูนอืค่ะ แล้วก็จะมีอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรกุฏิแม่ชีอะไรเงี้ยอยู่เรียงรายอยู่ติดติดกัน คือเอก็โอเคไหนๆเราเรา ย็มใจเข้ามาแล้วว่าเราก็ต้องทำไม่ได้เนาะแล้วอย่างหนึ่งเออบวกมีเพื่อนด้วยมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ฝึกจิตเราไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยเอก็เตรียมตัวเข้าไปเลยค่ะเก็บสัมภาระเข้าไปไว้ในห้อง แล้วก็ทำความสะอาดในกุฏิเนี่ยค่ะณเวลานั้น ที่แรกสถานที่แรกที่เอ เข้าไปเลยคืออ่าห้องนอนพอเปิดประตูเข้าไป ปุ๊บเอ ต้องชะงักและสิ่งที่เอเห็นคือมันจะเป็นตา ต้นเสาไม้ครับพี่วิน และรอบๆต้นเสาเนี่ยเขาจะมีอ่า เหมือนเป็นได้สายสินใหญ่ๆพันอยู่รอบเสาเลยพี่ หมายถึงแล้วก็จะตอกด้วย เดี๋ยวคุณเอ หมายถึงว่าหมายถึงว่าในห้องหรือในในห้องที่จะให้เราพัก เรียกว่ากุดได้ไหมตอนนั้นเรียกกุดได้เลยไหมกุฏิได้ยัง อ่าเรียกเรียกกุฏิครับครับ มันมีเสาขึ้นอยู่กลางห้องเลยเหรออ่า อยู่ตรงหัวเตียงครับพี่ อ่ามีเสาอยู่ตรงหัวเตียงแล้วก็มีสายสินเส้นหนาๆถูกไหมเขาเรียกว่าสายสินแบบถูกัต้กองค่ะพี่แบบถักไหมฮะ แบบเหมือนถักเป็นเชือกเงี้ย อ่า ไม่ใช่ค่ะ เป็นทำนองแบบว่าสายสินที่แบบว่ามัดข้อมืออย่างเงี้ยค่ะเส้นใหญ่ๆครับ เส้นใหญ่หน่อยอ๋อมัดมัดอยู่รอบเสาเลยเหรอใช่ค่ะ คือพันอยู่รอบเสาเลย แล้วก็จะมีครูตอบอยู่ประมาณสามเล่มไอ้ด้วยความที่ว่าเอะจริตเดิมของเอเนาะเป็นคนที่รักสวยรักงามและรักความสะอาดเอก็ทำการตัดสายสินออกจากต้นเสาหมดเลย แล้วก็เลาะตะปูออกเล่มที่มันปักอยู่ตรงต้นเสาครับ แล้วก็หาถุงดำมาใส่แล้วก็นำไปทิ้ง แล้วก็มาลือใต้เตียงปรากฏว่าใต้เตียงอ่ะเอ ไปพบเจอกับอ่าขวดน้ำมัน คล้ายๆกับลักษณะน้ำมันเหลืองอะอยู่หนึ่งขวดแต่ด้วยความที่เราอยากรู้อยากอ่านโดยที่ความที่เราแบบว่าอยากรู้แล้วมันสงสัยพี่ก็เลยถือวิสาสะเปิดดมปรากฏว่าค่ะมันมันไม่ใช่กลิ่นน้ำมันเหลืองค่ะพี่มันเป็นกลิ่นออกสาบเหม็นๆครับแต่ด้วยความที่แบบว่าเราเราไม่ชอบสิ่งสกปรกอยู่แล้วคุณเอลี่ราไม่้แป๊บหนึ่งใจนะจุดนคุณเอลลี่แป๊บหนึ่งผมจะบอกแบบนี้ว่า เนี่ยผมมีผมไม่ได้นัดคุณเอลี่ไว้นะ ผมจะต้องบอกแบบนี้ว่า ผมเป็นคนที่ตั้งแต่หลังจากบวชเนี่ย ผมจะชอบกลิ่นอยู่กลิ่นนึงมาก ๆ ที่ผมแบบดมอยู่ตลอด ถ้าทุกคนในไลฟ์เห็นนะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะของน้ำมัน อ่าเขาเรียกว่าอะไร น้ำน้ำน้ำน้ำปรุงครับ น้ำปรุงเจ็ดกลิ่น มันจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแบบนี้อันนี้อันนี้คือวีติดแล้ววีชอบ เอามาดมส่วนตัว เห็นถ้าเห็นสีข้างในจะเป็นสีเหลืองคุณเอลลี่คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้าย ๆ น้ำมันขวดแบบนี้ที่วีหยิบมาถูกไหมนี่ถูกต้องค่ะพี่วีนั่นแหละก็เลยหยิบอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่ามันจะ อ่า ยาวกว่าพี่และใหญ่กว่าหน่อย อืมครับอ่าไอ้ที่ความที่ว่าเราสงสัยพี่ว่ามันคือน้ำมันอะไร เราก็ถือวิสาสะเปิดดมเลยพี่ปรากฏว่ามันไม่ใช่น้ำมันเหลืองอืมันเป็นกลิ่นออกสับสาบและเหม็นเหม็นพี่ในด้วยความที่แบบว่าเราไม่ชอบอะสิ่งสกปรกแล้วมาบวกเหม็นอีกเราก็เลยว่าทิ้งลงถังดำไปเลยแล้วก็นำไป นำไปสุมไฟเผาอยู่ตรงด้านหลังกุฏิอะค่ะพี่พอประกองใบไม้ก็คือเผาไปเลยพี่แล้วก็ พอทำความสะอาดณจุดนั้นเสร็จแล้วก็ เตรียมตัวเพื่อไปทำความสะอาดในห้องน้ำ แล้วก็อาบน้ำพร้อมไปเลยครับพี่วีพออาบน้ำเสร็จเอต้องเล่าก่อนนะ ไฟหน้าห้องน้ำตอนนั้นมันไม่มีพี่มีไฟหน้ากุฏิก็ไม่มี มีแค่ไฟที่อยู่ในห้องแล้วก็ อ่าตรงตรงลานหน้าพักที่ว่า เดิน อ่าปากทางเข้าเดินเข้ามาแล้ว มันจะมีหน้าหน้าหิ้งผาค่ะจะมีอยู่แค่นั้นไฟมีแค่นั้น ก็คือไฟในห้องน้ำไม่มีเอก็เหมือนมันจะมืดแล้วเนาะ กลัวแบบว่าจะมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจจุดเทียน ก็คืออาถือว่าอาจจะอาบน้ำไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทำความสะอาดไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ย พี่พอเสร็จสับจากอ่าทำความสะอาดน้ำเสร็จแล้วเนาะพี่เนาะเอก็เปิดประตูอ่ะออกมาตามปกตินะพี่ แต่ว่าสายตาเออ่ะพี่ต้องเล่าก่อนนะเอเป็นคนที่สายตาสั้นพี่วันนั้นนะเอไม่ได้เอาคอนแทคเลนส์กับ ่าแววไป เออ่ะหันเหลือบไปเห็นอีตรงที่ว่ามันเป็นกำแพงห้องน้ำค่ะพี่ มีลักษณะคล้ายกับผู้ชายหัวล้านๆนะคะพี่ถอดเสื้อตัวผอมๆใส่กางเกงยีนนั่งเอาหลังพิงอยู่กับกำแพงห้องน้ำพี่เอสะดุ้งสุดตัวเลยแล้วเอกวิ่งออกมานั่งตั้งสติอยู่ตรงที่ว่าหน้าหิ้งผาค่ะ ที่อยู่ตรงปากทางเข้า ครับเอกจะเนื้อกลับไปว่ามันคืออะไรวะเราตาฝาดหรือเปล่า คือเอสายตาสั้นนะพี่เราตาสลับอ่าเราตาฝาดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย แต่รูปลักษณะมันคือคนเลยนะเว้ยอะไรประมาณนี้พี่พระผู้อุทานอยู่ในใจอ่ะ ปรากฏว่าเฮ้ยสงสัยเราคงมองกองเสือมันเป็นรูปคนนะมั้งก็เลยอ่ะไม่คิดอะไรมากพี่ก็เลยเข้าไปนอนเล่นในห้อง อ่า สวดมนต์แล้วก็เอาขาดนาคเนี้ยค่ะมาทองครับครับท่องไปท่องมาเรื่อยเปื่อยเนี้ย พี่แล้วก็ เหมือนเราไปล้มตัวนอนเนาะแล้วแบบว่า คือวันแรกอะพี่วีคือมันผิดที่ผิดทางอ่ะตีก็นอนไม่หลับใช่ไหมล่ะ ก็เลยอาศัยเอาพวกรายการผีอะไรอย่างเงี้ย พี่มาเปิดฟังครับ ฟังไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยพี่จนกระทั่งเวลาก็ดึกพอสมควรนั่นแหละแล้วมันก็แบบว่าเหมือนยังนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นไป พี่มาดูในใจิกีโดยเฉพจะเที่ยงคืนแล้วก็เลยครับลุกขึ้นไปเดินจงกรมสักหน่อย ก็เดินไปจุดไฟตรงที่ว่ามันเป็นคบเพลิงอยู่ตรงที่ว่า อ่าลานจงกรมที่ว่าเป็นปูนยาวอ่าเป็นลานปูนยาวๆครับอยู่ติด อ่า อยู่ติดกับลำน้ำมโนพี่เนาะ ก็ไปจุดแล้วเอก็เดินวนไปวนมาสักพักหนึ่งแล้วก็พระอาจารย์ที่ว่าท่านไปกิจนิมนต์ท่านกลับมาแล้วก็มาร่วมเดินจงกรมกับเอท่านก็ได้สนทนาธรรม ร่วมกับเองเนี้ย ที่สอนนู่นสอนนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดินจงกรมด้วยกันไปเรื่อยพี่แล้ววันนั้นมันเป็นวันพักใหญ่ครับให้พี่วีนึกภาพดงยางนานะครับ พี่มันจะเป็นต้นนาต้นยางนาใหญ่ๆพี่ซึ่งลมอ่ะ มันไม่สามารถที่จะพัดแรงทำให้มันโอนเอ็นได้ถูกต้อง ครับพี่นอกจากลมพายุแรงๆพี่แต่ว่าขนาดที่หนูกำลังเดินจงกรมอยู่กับพระอาจารย์ดูเห็นลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเป็นสิ่งที่ขนาดใหญ่พี่มันกำลังแหวกต้นยางอ่ะพี่กำลังแหวกต้นยางทำให้ต้นยางมันโน้มเอ็นไหวตาม ตามแรงที่ ที่มันแหวกดาวครับหมายหมายถึงว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเดินแหวกต้นยางมาทางเราเหรอ ใช่ พี่โอ้แล้วมุ่งตรงมาทางเราพี่และเอด้วยตอนนั้นคือแบบว่าเหมือนแบบสติจะหลุดอ่ะเอก็รีบย่างก้าวให้เดินให้ทันพระอาจารย์เลยแต่สายตาเอก็ยังจะเหลือบมอง หันกลับไปมองนะพี่ พี่พี่วีก็ปรากฏว่าเอเห็นลักษณะคล้ายๆกับมือสีดำๆครับเป็นมือขนาดใหญ่เลยพี่ครับคือมันจับมันจับต้นยางนาคือกำมิดเลยนะให้พี่วีนึกภาพสิต้นยางนาเราไปโอบอะสองสามคนโอบพี่แล้วมือมันใหญ่จนโอบกำต้นยางนาได้พี่แล้วมันก็แหวกต้นยางนาหนาๆออกเพราะนั้นเลยเอสะดุ้งสุดตัวเอรีบเดินให้ทันพระอาจารย์อ่ะ พระอาจารย์ก็เหมือนแบบว่าท่านห้ามสติอารมณ์ไว้เนาะเหมือนแบบว่าทำนองเหมือนว่าท่านสอนทำมาแทรกนะว่า อย่าไปสนใจ อย่าไปสนใจเราอย่าเอาจิตกับมัดอยู่กับมัน อันนั้นเป็นแค่อ่า ภาพมโนเราคิดเราเราคิดมันคือจิตปรุงแต่งอะไรเงี้ยก็จนแบบว่าใช่จนเอแบบว่าคลายสติได้แล้วก็ ขอตัวพระอาจารย์ อ่ากลับไปนอน กลับไปนอนเนาะเพราะว่าตอนเช้าเดี๋ยวเราจะต้องลุกขึ้นตอนตีสี่ พื่อมาทำวัดเช้าแล้วก็อ่า เตรียมตัวไปถึงย่ามอะไรอย่างเงี้ยป็นบาเนาะเอก็กลับมานอนนอนเล่นไปสักพักหนึ่ง แล้วก็ปล่อยกลับไปที่ขณะที่หลับอยู่เนี่ย เอมีความรู้สึกเหมือนตัวมันชาพี่แขนขาชาเรากระดุกกระดิกตัวไม่ได้อย่างเงี้ยพี่เราก็พยายามพยายาม ดิ้นแล้วก็เหมือนพยายามปิ่นเสียงร้องมันะพี่เนาะเสียงก็ไม่มีไม่ออกพี่สักพักหนึ่งอ่ะ เอ มีความรู้สึกมันเย็นวบว่าอยู่ที่ข้อขาคือตอนนั้นเอกระดิกได้อย่างเดียวคือ ลูกตาเองพี่วีเอเลยเหลือบตาลงไปตรงเท้าอ่ะเอเห็นผู้ชายคนเดิมที่อยู่ หน้าห้องน้ำอ่ะ ที่เอเห็นว่าตอนเย็นพี่วีครับ ครับ ที่เขาถอดเสื้อตัวผมผอมขนวโลนอ่ะแล้วก็ใส่ใส่แค่กางเกงยีนพี่เขามานั่งอยู่ตรงปลายเตียงเออ่ะแล้วเขาก็กำจับขาเอแล้วเขาเขย่าอ่ะพี่วี แล้วมือเขาเย็นมาก เย็นเหมือนน้าแข็งเลยพี่เขาเขย่าขาเอแล้วเขาก็บอกว่า ท่านเป็นใคร ท่านลุกขึ้นมาจากที่ผม เดี๋ยวนี้เขาพูดอย่างเงี้ยอุ้ยคนลุกอืมเขาพูดวกวนไปมาอยู่อย่างเงี้ยคือท่านเป็นใคร ท่าน ลุกขึ้นออกมาจากเตียงผมเดี๋ยวนี้ ท่านลุกขึ้นออกมาจากที่ผมเดี๋ยวนี้ พี่สักพักหนึ่งเลยค่ะ แล้วก็จะมีเสียงผู้หญิงนะคะรอดมาจากตรงต้นเสาปลายหัวนอนหนูอ่ะเออเออเออเสียงเป็นเสียงเย็นเย็นนุ่มๆหมอบอกว่าออกไปออกไปแล้วผู้ชายคนที่ว่าเขากำขาหนูค่ะเขาก็ปล่อยมือแล้วเขาเขาวิ่ง ออกจากห้องนอนเอแล้วก็แวบหายไปตรงอ่า ประตูห้องน้ำอ่ะพี่ เออ คือมันทำให้เอสับสนงวยงงมากเลยพี่นะเวลานั้นเอรีบเด้งตัวลุกขึ้นมาได้ทันทีเลยพี่เหมือนหลุดออกจากผวัง อ่ะแล้วเขาวิ่งมาตรงหน้าไอ้ตรงที่ว่าอยู่ อ่าตรงตรงตรงหน้าคลองพระอ่ะภาษาอีสานเรียกว่าหน้าคลองพระเขาเรียกว่าอ่า ยิ่งพระเนาะพี่ที่อยู่ฝั่งทางเข้ากุฏิอ่ะเด็กเขามานั่งระงับสติอารมณ์อยู่เนี่ยเฮ้ยเราเจออะไรวะ เราเจออะไรวะ คือจนถอยหลับไปพี่จนถึงตอนเช้า ช่วงตีสี่ เอก็ลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ตามปกติอย่างเงี้ยค่ะ และ้เระหว่างเราเดินบินทบาทอย่างเงี้ย เราจะเอาเรื่องเนี้ยคุยกับพระอาจารย์ พระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอาบัติตอนบินทบาทเขาห้ามคุยกันอะไราเงี้ยห้ามวอกแปกก็คืออ่ะ ปล่อยให้เวลาผ่านไปจนกระทั่งอ่า เอไปเตรียมพัฒหารเพื่อที่จะถวายให้ให้ให้กับพระอาจารย์เนาะแล้วก็รอทานเพื่อเป็นลำดับต่อไปอะไรเงี้ยพี่พอทานเสร็จปุ๊บเอก็ได้นำเรื่องเมื่อคืนเนี่ยไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์เมื่อคืนน่ะ ผมเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนาะพระอาจารย์บอกว่าครับน่าจะยินีนะรถสายสายเดี๋ยวอาตมาจะเข้าไปดูให้ว่าที่ติดมีอะไร คุณเอคุณเอ คุณเอระวังหน่อยครับคุณเอ คุณเอ คุณเอครับ เหมือนสัญญาณคุณเอจะเวียงเวียงนิดนึงเหมือนเดี๋ยวดัง เดี๋ยวเบาเมื่อกี้พระอาจารย์พูดกับคุณเอว่าอะไรนะ ตอนตอนที่คุณเอเตรียมอาหารอาจารย์ท่านบอกว่า อืใช่พอหนูพอหนูเตรียมอาอาหารให้พระอาจารย์เสร็จแล้วเนาะ คือนำถวายแล้วก็รอทานเป็นลำดับต่อไปถูกต้องไหมครับที่มีหนูก็ได้นำเรื่องนี้ค่ะ ไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่า อ่าเมื่อคืนน่ะ ผมเจออย่างนี้อย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้นะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าอ่าน่าใจเย็นๆนะเดี๋ยวตอนช่วงสายๆอาตมาเสร็จกิจ จากการอ่าบำเพ็ญศีลบำเพ็ญอะไรอย่างเงี้ยคือนั่งสมาธิเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปดูให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคืออ่ากลับไปทำความสะอาดอะไร เพิ่มเติมในกุฏิตามปกติเนี่ยพี่จนกทถึง จนกระทั่งช่วงสายเนี่ยค่ะพี่วีพระอาจารย์ท่านก็เดินมาที่กุฏิน้องมาขอประตูเรียกก็ถามว่าไหนหน้าเหตุการณ์มันเป็นยังไงท่านก็เดินเข้ามา ในห้องเนาะถามว่า เออเราเป็นไงบ้างท่องหนังสือไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนะท่านก็มองเหลือบไปอีตรงที่ว่ามันเป็นหัวนอนหนูอะครับพี่วินแล้วก็บอกอ้าวเสาเนี่ย ใครมาลื้อเอา ไอ้อะไรอ่ะได้สายสินออก เออเออแล้วตะปูปลดออกหมดเลยเหรอเนี่ย โอ้โหหนูก็บอกอหนูหนูก็บอกว่าอ๋อ ผมเองครับพระอาจารย์คือผมไม่ทราบนะเขาบอก โอ้ยโยมรู้ไหมเสาเนี่ยเขาสะกดไว้ต้องนานแล้วหมายความว่าพี่มันมีมันมันมีการสะกดดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณอยู่ในกุฏเราเหรอ ใช่พี่วีหนูหายใจหายคอไม่ทันเลยนะขนลานั้น อยู่บนหัวอย่างนี้เลยเหรอ อืมหนูน่าซิดไปหมดเลย เออหนูไม่รู้ที่หนูจะใช้คำพูดอะไรยังไงกับอาจารย์ดีอะครับ พระอาจารย์บอกว่าเนี่ยอ่ะวันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะออกไปดูรอบๆกุฏิให้อีกรอบหนึ่งละกัน แล้วท่านก็มาสะดุดตาอยู่ตรงปากประตูค่ะ ครับ ท่านบอก อ๋อ นี่ไงสาเหตุที่ว่าเขาออกมาไม่ได้เนาะผู้ชายคนนั้น เพราะว่าอย่างเนี้ยเนี่ย ยันท้าเวสวรรณโนเนี่ยโยมรู้ไหม การที่เราเอามาแปะไว้หน้าปากทางเข้าประตูเนี่ย มันจะทำให้ปกป้อง อ่า สิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่ให้เข้ามา ครับแล้วก็ปกป้องสิ่งที่ว่ามันยังถูกกักขังอยู่ภายในที่เดิมๆเนี่ยไม่ให้ออกไปด้วย รวมแม้กระทั่งอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ โชคทรัพย์ อะไรบารมี อะไรของเราแล้วแต่ ก็จะไม่สามารถผ่านองค์ท้าวเวสสวรรณโนเข้ามาได้นอกจากเราจะกอดอนุญาตเอางี้เดี๋ยวพระอาจารย์น่ะ จะดึงออกเนาะแล้วพับ พับไว้ให้โยมไปไว้ใต้หมอนแล้วก็ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปจดบทสวดมาให้นะโยมก็สวดก่อนนอนทุกวันเนาะเพื่ออ่า ทุกอย่างจะได้คลี่คลายลงและหนูก็ทำตามอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะ คือหนูว่ามันสวดทุกคืนพี่ปรากฏว่าตั้งแต่หนูสวดอ่า บูชาองค์ปู่ทาเวสวันโนเนี่ย พี่มันไม่มีเหตุการณ์อะไรประหลาดเกิดขึ้นเลย จนกระทั่งเวลาเลยผ่านไปประมาณสามสี่วันเลยครับพี่ตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูกำลังนอนฟังรายการผีอยู่รายการหนึ่งพี่เป็นรายการนี้ใช่ไหมครับ ค่ะคือหนูต้องเล่าก่อนเนาะมีแม่ครับ คือมีแม่ชีอ่ะ ที่เป็นเพื่อนหนูเนี่ยค่ะพี่มี ่าเขาได้มาบวชเป็นเป็นเพื่อนหนูประมาณอาทิตย์หนึ่งคือเขาเหมือนน้องแบบบวชแก้บนอะไรประมาณนี้ครับแล้วจู่ๆวันนั้นนะคะวันที่สามเข้าวันที่สามหลังจากที่หนูเข้ามา อ่าบำเพ็ญศีลเป็นนาคเนาะเป็นนาควัดอะหนูกำลังนอนนอนฟังรายการผีอยา่เนี่ยพี่จู่ๆมีเสียงเคาะประตูปังปังปังปังปังพี่ ไอ้ด้วยความที่หนูตกใจหนูก็เลยลุกขึ้นไปเปิดให้เขาถาม เออปรากฏหนูเปิดออกไปปุ๊บหนูเจอ แม่ชีนางยืนหน้าซิกเลยนางเขาบอกว่านาคค่ะนาคเจ้าค่ะ ไปเป็นเพื่อนู่ชันหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะฉันไม่กล้าอาบน้ำเจ้าค่ะบอกอุ้ย โยมเป็นผู้หญิงอ่ะและอ่ะหนูโยมเฉยเลยหนูบอก แม่ชีเป็นผู้หญิงอ่ะและผมเป็นนาคอ่ะผมเป็นผู้ชายแล้วจะไปยืนเฝ้ากันได้ยังไง ครับหนูก็พูดไปอย่างเงี้ยเออแล้ว แม่ชีก็บอกว่าไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยเจ้าค่ะคือฉันไม่รู้ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีเท้ามีเหมือนมีตัวอะไรใหญ่ๆ อ่ะ มันเดินวนไปวนมาอยู่หลังกุฏิฉันนะคะคือเหยียบใบไม้วนไปวนมาอยู่นะนะฉันกลัวนักไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะเจ้าค่ะก็คือหนูก็คือต้องตัดสินใจอ่ะไอ้ด้วยความที่แบบว่า เออเราเราเป็นห่วงเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคไปก็ไปตอนไปเฝ้านั่งน้ำนางเงี้ยนางก็ทำภารกิจ ของนางไปในห้องน้ำส่วนหนูก็ไอระหว่างที่รอนั่งรอเนาะหนูก็หาไม่คงไม่กวาดมากวาดใบมงใบไม้เล่นอ่ะที่อยู่อย่างนั้นนะคะที่จนเวลาผ่านไปนางอาบน้ำเสร็จก็คือแยกย้ายกันนอนคุยกันสักพักหนึ่งก็คุย ไอ้เรื่องที่ว่าหนูหนูเจอเมื่อวันแรกเข้ามาเนาะอะไรเงี้ยก็เล่าให้นางฟังก็เหมือนนางเขากลัวแหละพี่นางก็รีบแยกย้ายกันหนูอย่างเงี้ยค่ะ ต่างคนต่างนอนครับพอ แยกย้ายไปนอนสักพักหนึ่งพี่ หนูกำลังจะเคิมเคิมหลับคราวนี้มีเสียงเคาะประตูมาอีกแล้วค่ะพี่พี่วี เสียงปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งหนูก็โอ๊ยด้วยความงงเงียนหนูก็ลุกขึ้นไปเปิดให้ปรากฏว่าคราวนี้ไม่ได้มาแค่รูปเดียวค่ะแม่ชี มากันถึงห้าหกรูปพี่ เออ เออ มันก็ทำให้หนูงงงวยไปอีกหนูก็ถาม ว่าใจเย็นๆแม่ชีมีอะไรกันเขาก็บอกว่านาคดิฉันทนกันไม่ไหว แล้วจะกลับไปเปิดศาลาการประเรียนให้ดิฉันขึ้นไปนอนบนนั้นเถอะ ฉันไม่รู้ว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้มาเดินวนไปวนมาอยู่หลังกุฏิฉันอะไรอย่างเงี้ยเออคือเอนี่ยอเอนี่ใจเสียหน้าซีดไปเลยนะพี่นะเวลานั้นเอก็เลยอ่ะโอเคได้ เดี๋ยวนาคไปนอนเฝ้าละกันก็กลัวแหละ พี่วีก็กลัวแหละ ยอมรับเลยว่ากลัวก็เลยอาตัดสินใจไปเคาะที่นักกุฏิรอาจารย์แล้วคก็รับไปขอกุญแจท่านเพื่อที่จะเปิดสาราการประเรียนเนาะแล้วหนูก็อาสาเข้าไปนอนเป้าก็คือเรานอนแยกฝั่งกันหนูก็ไปนอนหน้าพระประธาน ส่วนแม่ชีก็ไปนอนอีกมุมหนึ่งนะพี่ัต่างคนต่างนอนไปครับ พอมาถึงช่วงสายปุ๊บพพ่อพ่อทายกเนี่ยค่ะเขาก็ได้มาทำไฟที่หน้ากุฏิให้หนูแล้วก็ทำไฟห้องน้ำให้หนูเขาเนี้ยพี่วีครับ หนูเลยถือโอกาสถามเลยว่าเนี่ยพ่อครับ พอดีอ่ะ นักเจออ่ะ เหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับ ครับ หน้าค่ะ เห็นผู้ชายมานั่งพิงหลังอยู่ที่ห้องน้ำาอแล้วพ่อทายกเขาพูดขึ้นมาเลยขาบอก อ๋อตาชัยเขาพูดอย่างเงี้ย โอ้ยมีรู้จักชื่อด้วย ใช่ พี่วีหนูนี่สะดุ้งสุดตัวเลยนะหนูก็ถามตาชัยคือใครครับ พ่อเอเขาบอกตาชัยเนี่ยเขาเป็นคนบ้าๆ บอๆ เขามาอาศัยวัดอยู่ เมื่อก่อนเขาเป็นคนดีๆ เหมือนกับเราเนี่ยแหละ แล้วเขาทำ ของทำไปทำมาของเข้าตัวเขาเลยกลายเป็นคนสติไม่ดี และไอ้เต่าบนหัวนอนน่ะ ครับ นาคมือบอลเนาะไปลื้อออกทำไมแค่น่ะ มันสะกดเมียมันไว้นะเขาบอกเงี้ยมันสะกดเมียมันไว้นะเมียมันผูกคอตายที่เสาต้นเนี้ย ผมบอกโอ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงะครับพ่อก็คือไอ้ชัยอ่ะ มันหลงรักผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วมันก็เอาน้ำมันทายอ่ะไปป้ายเขาทำให้เขาหลงรักคอไปอยู่มาเหมือนของมันเสื่อม แล้วทำผู้หญิงอ่ะคืนสติได้ และเหมือนผู้หญิงแบบว่าเสียรู้อ่ะ เหมือนรู้ว่าไม่ได้รักไก ไปใช้อ่ะแล้วแบบแล้วโดนมันผู้ยี่ผู้ยำอยู่จนกระทั่งตั้งท้องอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าตัดสินใจผูกคอตายที่เสาต้นเนี้ยไอ้ชัยมันก็เลยกลายเป็นบ้าพอกลายเป็นบ้าเสร็จปุ๊บมันก็เลยรื้อเรือนอ่ะ มาสร้างเป็นกุฏิหลังนี้อ่ะแล้วอยู่ได้หรือเปล่าเขาถามหนูเงี้ยหนูนี่แบบไม่มีอารมณ์ที่จะพูดเลยพี่นะเวลานั้นอะ แล้วมันไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะ แล้วมันเป็นเหตุที่มาเกิดอยู่ในกุฏเราอะแล้วเดี๋ยวเราเป็นพระเราต้องนอนกุฏนี้ดิใช่ โอ้โหอืม พี่ก็คือแบบ โอ้โหหนูคือแบบบกวนมากสติจะแตกพี่จนกระทั่งเลยเวลาผ่านไปอะค่ะพี่ จนอ่าถึงอีก อีกสิบวันพักหนึ่งอะครับพี่แม่ชีก็ทยอยสึกไปหมดแล้วอะแล้วเหลือหนูอะอยู่คนเดียวอะคือนอนอยู่บนศาลาแล้วก็วังเวงอะพี่วีแล้วหนูก็กลัวหนูก็เลยคิดเลยว่าไหนๆแล้วเรามียันทาวเวสวรรณโนอยู่ใต้หมอนด้วยแล้วก็เขามาทำไฟกุฏิให้เราแล้ว เดี๋ยวเราเปิดไฟนอนแม่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาท่อง เออท่องมนอะไร ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ย จิตใจจะได้สงบที่หนูก็นอนไปค่ะ ก็เหมือนแบบมันนอนไม่หลับแบบพี่วีก็เลยเปิดดูรายการผีอีก พี่เออเปิดดูรายการผีอีกครามนัวเองให้นอนเออ ใช่คราวนี้หนูมีความรู้สึกที่ผิดแปลกไปกับพี่ เวลาหนูว่าสัมผัสอะไรได้ พี่วีหนูจะมีอาการที่แบบว่า เสียวสันหลังมันจะเย็นว่าไปหมดทั้งตัวแล้วก็รู้สึกเหมือนขนลุก ขนหัวลุกเนี่ยพี่ หนูก็เลยโทรไปหาโทรไปหา พี่ชายหนูเนี่ยค่ะ ครับหนูบอกพี่นัดพี่นัดโทรอ่าหนูก็พิมพ์ในในในแชทในสตรีม บอกพี่นัดพี่นัดรบกวนโทรมาหานาคหน่อยได้ไหมคือน่ากลัวนาคระแวงไปหมดเลยอะไรเงี้ย พี่นัดเขาก็โทรกลับมา ก็ได้คุยกันบอกเนี่ย พี่คืออ่า ก่อนหน้าเนี้ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ เหมือนถามก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยความเป็นห่วงเนี่ยเออแล้วนาคอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ย เออทำใจมันดีๆเนาะบทบวชไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ย ที่ขนาดที่คุยกันอยู่อะค่ะที่ปลายสายอะที่คุยกับพี่นากับพี่นาเขาบอกอ้าวนาคเนี่ยว่านาคอยู่คนเดียวไงเขาถามหนูเนี้ย แต่ว่านาคอยู่คนเดียวไงแล้วนาคเสียงใคร เสียงใครอยู่ด้วยหนูบอกเสียงใครพี่นาจะมาอำกันนะ มันไม่มี ก็ตะว่างเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะนั่นหนาหนาคลองปิดมือถือดีแล้วก็ฟังหนูก็เลยเงี่ยหูไปฟังพี่ปรากฏมันเป็นเสียงผู้หญิงเย็นๆแบบที่ลอยมาตามลมอ่ะบอกเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมข้างนอกมันหนาวเหลือเกิน ครับ ขอเข้าไปในได้ไหม พี่ใจหนูสั่นไปหมดเลยอ่ะ พราะก็วางสายพี่นัดทิ้งทันทีเลย แล้วหนูก็เอาสายตาลอดตามซอกไม้มองไปพี่ เออปรากฏสิ่งที่หนูเห็นหนูเห็นผู้หญิงอะนั่งถอดเสื้อผ้า แล้วก็นั่งโยกตัวไปมาอยู่ตรงกองขยะพี่โยกตัวไปมา แล้วก็บ่นบอกว่า ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมข้างนอกมันหนาวเหลือเกินพี่คือแบบหนูจะสติแตกอะพี่หนูก็เลยลุกขึ้นมานั่งกรรมฐานนะ พี่เพื่อให้ใจสงบอะ่ะ แล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พี่มาถึงช่วงเช้า มาถึงช่วงเช้านี่คือแบบว่า โอ้หนูวกวนสติหนูวกวนไปหมดเลย คือกูหลอนกูประสาทหลอนหรือเปล่าวะกูไม่เห็นอะไรอย่างเนี้ยคือแบบพี่คือหนูควบคุมสติไม่อยู่อ่ะจนเวลามันผ่านไปอ่ะ ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าวันพระนั้นหนูเป็นไข้พี่วีหนูเลยอ่ะ ขออนุญาตพระอาจารย์กลับมานอนพักที่กุฏิแล้วก็อ่าได้มีญาติหนูเนี่ยค่ะ มาพาหนูไปหาหมอพาไปหาหมอแล้วกลับมานอนคราวนี้ยพี่ช่วงกลางคืนหนูสะดุ้งตื่นมาช่วงกลางคืนครับพี่ไอ้ที่ที่แบบสะดุ้งตื่นมากลางคืน แล้วเรานอนไม่หลับอีกแล้วพี่ก็เลยเอารายการผีมาฟังแล้วพี่เพื่อให้มันกล่อมหนูหลับคราวนี้ค่ะพี่มีเสียงคนแบบเหยียบย่ำใบไม้เดินวนรอบไปรอบมารอบกุฏิเสียงอ๊อก แกบขอบแกบขอบแกบเนี่ย พี่ ดังลั่นไปหมดเลยไอ้ด้วยความที่แบบว่าหนมโมโหก็เลยเปิดประตูกุฏิออกไป มันจะอะไรนักหนาวะครับที่ ต้องเป็นเสียงนี้แน่นอนเลยที่มาหลอกแม่ชีอ่ะคือหนุโมโหด้วยพี่คือบวกกับพิษไข้ด้วยคือมันทำให้เกิดโทสะเนี่ยนะเวลาตอนนั้นนะหนูก็เดินวนรอบกุฏิเลยปรากฏไม่มีไม่มีอะไรเลยพี่มีแต่ความว่างเปล่าแต่ว่าเสียงใบใบไม้ก็ยังดังอยู่นะพี่เหมือนเสียงคนย่ำเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยพี่ เอก็เลยกลับเข้ามาในห้อง อันเนี้ยเอก็เลยแง้มตาไปตรง ที่ว่ามันเป็นซอกไม้อยู่บนหัวนอนเอพี่แง้มตาไป คือแบบเอเห็นคุณป้าเออะพี่วีหมายถึงว่าเห็นป้าเรา โอ้ยที่เดี๋ยว้งเสีดี๋ยวชีวิตไปเอเห็นคุณป้าเออะท่านเอาเออเออเออท่านเอามือป้องหน้า แต่ว่าท่านมาในรูปลักษณ์ที่เป็นคนเนาะเอจำผ้าถุงท่านได้ แต่ผ้าถุงสีดำอะตอนที่ว่าสวมให้ท่านตอนตอนที่ว่าเอาเข้าโรงอะท่านเอาเอออเดี๋ยวพูดนะเอ น้ำตาจะไหล ท่านเอามือมามาป้องที่อ่าหน้าต่าง หน้าต่างเพียเอแล้วท่านก็แง้มหน้า เข้ามามองตรงหน้าต่างเหมือนกับว่าท่านเป็นห่วงอะเนาะว่าเออหลานเป็นอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ เอนี่คือแบบว่าโอ้ตอนนั้นคือแบบว่ากลัวก็กลัวสงสารก็สงสารน้ำตานี่ไหลคือแบบว่าทำอะไรไม่ถูกวกวนไปหมดเนี่ยพี่วกวนไปหมดเลยค่ะ คือ อ่ะก็เลย กลับมาตั้งสติพี่เขาเนี้ยเสียงย่ำใบไม้ก็ยังไม่หยุด หนูก็เลยแง้มตามองกลับไปทีพี่เขาเนี้ยหนูแทบจะช็อกตาย คือ ตาคุณป้ากับตาหนูนี่คือประสานกันเลยอ่ะอืมครับ หนูนี่หงายท้องตึงเลยนะ หนูบอกอู้ตายแล้วเขาเห็นกูแน่นอนเลยเห็นกูแน่นอนเลยคนเนี้ยหนูนั่งตั้งสติจนเช้าอ่ะพี่แล้วหนูว่าจนประมาณอ่าตีห้าพี่หนูไม่ได้ไปช่วยพระอาจารย์ถือก้ามเนาะนะเวลานั้นนะแบบ หนูไม่สบายและปวกหนูไม่ได้นอนด้วยหนูขออนุญาตพระอาจารย์นะหนูก็เลยแง้มหน้าต่างออกไปตอนทีห้าพี่เพื่อที่จะแบบรับบรรยากาศพี่หนูเห็นป้าหนูอ่ะเขากลายเป็นร่างอสุรกายพี่ แล้วเขาเดินข้ามอ่าลำน้ำอ่ะพี่โดยก้าวเดียวอ่ะพี่แล้วเขาก็หายแวบไปตรงต้นยางใหญ่พี่ ผม ผมเนี่ย เพิ่งคิดออกมันตะกี้ตอนคุณเอลี่พูดอะหนึ่งคือมันอิงจากเรื่องที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเอลี่เล่าไว้เรื่องเกี่ยวกับคุณป้าที่ที่แบบเลี้ยงดูเรามาเหมือนเขาเป็นแม่เนาะแล้วเขาก็มีแบบเหมือนมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แบบ มันทำให้เขาต้องมาอยู่ในสภาพนี้แล้วตอนที่คุณเอลี่พูดถึงร่างสูงสูงใหญ่ ๆ ที่แหวกป่ายางมาวียังคิดไม่ออกแต่พอเหมือนช็อตที่เมื่อกี้ตอนแบบ คุณเอลี่บอกว่ามีสายตาของคุณป้าลอดหน้าต่างมาดูคุณเอลี่อ่ะคือวีวีวีเข้าใจเลยว่าคือใคร อ่ะ อ่า แล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะที่วีเพราะเอเห็นว่าท่านเดินแวบหายไปตรงต้นยางใหญ่อะพี่คือแบบตัวสูงมากตัวสูงและสภาพไม่เหมือนกับตอนที่เอเห็นครั้งแรกเลยคราวนี้มือใหญ่ตีนใหญ่ แล้วแบบตัวยาวๆหัวโตๆพี่พี่วีนึกภาพอยู่เลย ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า ุ่พุงป่องๆของพี่ครับ แล้วก็เดินข้ามไปคือเอเห็นชัดมากเลย บวกกระแสงอาทิตย์ที่มันแบบเริ่มรับอ่าเริ่มรับขอบฟ้ามาให้เห็นแล้วพี่อเห็นทุกอย่างเห็นทุกอนูผลเอนีแทบจะช็อกตายอ่ะก็จนช่วงเวลามันผ่านไปเอก็ได้อ่า เข้าบวชเข้าบวชเป็น อ่า เป็นพระสงฆ์เนาะ เขาบวชเป็นพระสงฆ์ตอนนั้นคือแบบพายุฝนนะมันเข้าอ่ะพี่พี่วีแล้วพี่วีนึกภาพสิแล้วไฟดับหมดเลยอ่ะ ไฟดับหมดเลยคือ เอเก็ไม่รู้ว่าจะไปอาบน้ำที่ไหน พี่เอก็เลยขออนุญาตพระสงฆ์รูปหนึ่งนะที่ว่าท่านบวชร่วมกับเอบอกหลงพี่ครับเดี๋ยวผมจะมาขออาศัยอาบน้ำป่าส่งน้ำหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้คือเรียกส่งน้ำนะพี่อ่า เดี๋ยวผมมาขออาศัยส่งน้ำหน่อยเนาะจนกระทั่งเวลามันดึกับพี่หนูมัวแต่อ่า คุยโทรศัพท์กับโยมพ่อไปกับกับโยมแม่เนาะพูดผิดพูดวกวนไปหมดนะพี่ปวดแบบมัวแต่สับสนกับเรื่องที่อยู่ในสมองค่ะพี่พอหนูคุยเสร็จก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มหนูกำลังจะเดินไป อ่าไอกุฏิของหลวงพี่ท่าน ปรากฏว่าท่านปิดไฟนอนแล้ว ไอ้ด้วยความที่ว่าหนูไม่อยากรบกวนอ่ะ แล้วก็ไม่กล้าที่จะไป อ่าเคาะกุฏิพระอาจารย์ด้วยเพราะว่าเราก็สนิทกับพระอาจารย์นะเนาะก็เลยอ่ะโอเค ตัดสินใจนั่ง เดินไปส่งน้ำที่กุฏิหลังศาลาก็ได้พี่ คือมันจะเป็นกุฏิเก่าของหนูพี่ แล้วก็จะจะมีอ่าเหมือนเป็นห้องน้ำที่สร้างใหม่ ครับครับและตรงถัดไปจากห้องน้ำสร้างใหม่ มันจะมีห้องน้ำเก่าขนาดที่หนูกำลังส่งน้ำอยู่ กำลังส่งน้ำอยู่หนูได้ยินเสียงของคนร้องประมาณนะพี่เป็นเสียงคางอย่างนี้พี่ โอ้ย หนูขนลุกไปหมดทั้งตัวเลยหนูก็พยายามเอาหูแนบตั้งตัวแทนพี่เท่านั้นแล้วหนูรีบผมสบงแล้วก็ เหมือนแบบหนูยังมีความใจกล้าอยู่นะพี่นะเวลานั้นครับหนูกลัวว่าจะเป็นเสียงหมาเสียงอะไรอย่างเงี้ยหนูสงสารมันพี่หนูก็เลยเอาไฟฉายฉายไปตรงที่ว่าเป็นห้องน้ำเก่าทุกห้องเลยพี่ห้องแรกไม่มีห้องที่สองไม่มี ห้องที่สามไม่มีห้องจนกระทั่งห้องที่สี่นะ พี่ ดูฉายรอบห้องแล้วก็แหงนขึ้นไปบนคานนะพี่หนูเห็นเป็นรูปลักษณะเหมือนเด็กนะคะแต่ว่าหน้าเขาแก่เด็กที่นั่ง เป็นเด็กเป็นเด็กการลกแต่หน้าแก่ นั่งอยู่บนคานพี่แล้วก็ทำเสียงเนี้ยใส่หนูเป็นอย่างเงี้ยพี่เท่านั้นเด็กหนูโอ้โหเป็นเด็กขนาดไหนนะแตกเลย พี่สบงสบงฟิวอ่ะคุณเอลี่คุณเอลี่ เป็นเด็กนี่เด็กขนาดไหนนะร่างกายอ่ะ เป็นเด็กทารกเลยเหรอเด็กทารกเลยค่ะพี่ีแต่หน้าเป็นคนแก่เป็นเด็กทารกเลยแต่หน้าแก่ใช่แต่เขาก็ร้องเ ใจหนูอย่างเงี้ย หนูแบบโอ้ยหนูแบบอืม หนูวิ่งสับตีนแตกเลยสะบงปิว อ่ะ พี่บอกเลยตอนนั้นนะคือหนูต้องไปอ่ะส่งน้ำใน ส่งน้ำไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นแทงรองน้ำฝนนะพี่แล้วเย็นหนาวมากก็ส่งแล้วหนูก็เช้ามาหนูเป็นไข้ราไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังเออเนี่ยพระอาจารย์เมื่อคืนผมเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยก็เลยไปตรวจสอบตรงรอบรอบห้องน้ำเนาะ ปรากฏว่าไม่มีอะไรพี่แล้วมารู้พักหลังคือเขามาลือห้องน้ำออกเพื่อที่จะสร้างใหม่หนูไปเจอขวดลักยมอะค่ะครับ ขวดลักยมที่มันแตกออกพี่มี ขวดลักยมไซส์แค่ไหนไซส์ประมาณนิ้วก้อยนี่ไหมใหญ่กว่าพี่เป็นขวดลักยมใหญ่ๆเลยพี่มันแตกออกหนูก็บอกอ๋อ มาจากนี่นี่เองป้าจายงก็บอกออกมาจากเนี้ย เป็นไม่ได้ มาเดี๋ยวพระอาจารย์พระอาจารย์ทำบางสกุลให้เขาแล้วกันก็คือทำบางสกุล แล้วหนูก็ได้แผ่บุญแผ่กุศลไปทั่วเลยเนาะครับ หลังจากนั้นมาหนูไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์ อะไรประหลาดเลยแล้วมีช่วงหนึ่งตอนที่ว่าอตอนนั้นหนูยังไม่ได้บวชเนาะพี่หนูได้เอาเอาเรื่องเล่าของคุณตาเนี่ยค่ะไปเล่าในรายการของพี่เป้ครับ ก็เล่าให้พี่เป้ฟังเนี่ยพี่เป้ก็ได้โทรมา ้ายรายการเนาะตอนที่ว่ามันจบรายการโทรมาให้กำลังใจหนูอะไรประมาณนี้คือน้องเอสู้ๆนะพี่จะเป็นกำลังใจให้ และเดี๋ยวยังไง พี่ขอเอาเรื่องเนี้ย ไปเล่าในรายการอ่า The Ghost Radio ได้ไหมหนูบอกคุยพี่พอดีก่อนหน้านี้หนูคุยกับอ่าแอดมินดีไว้แล้ว ว่าหนูจะไปเล่าด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเองเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรนั้นน้องเอไปเล่าถ่ายทอดด้วยตัวเองดีกว่าจะได้สื่อถึงอารมณ์ด้วยพี่ขณะที่หนูกำลังคุยปุ๊บ จู่ๆมันมีตาใหญ่ๆอ่ะพี่ อีกแล้วอคือคือบ้านหนูมันเป็นบ้านไม้สองชั้นอ่ะครับพี่หนึ่งภาพตาเออเออเออแล้วหน้าต่างหน้าต่างไม้หนูมันแง้มออกนิดเดียวอ่ะดูเห็นตาใหญ่ๆอ่ะ มันชะเง้อมองมาตรงซอกไม้ซอกหน้าต่างพี่ปรากฏว่าเป็นตาของคุณป้าหนูเท่านั้นนอหนูบอกพี่เป้แค่นี้ก่อนนะ หนูหนาวมากเลยหนูทนไม่ไหวแล้ว หนูเลยวางสายไปตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแล้วหนูก็ไปหลบอยู่ใต้เตียงที่หนูกลัวมาก คือแบบอืมแล่าสุด ตอนที่ว่าหนูสึกออกไป พี่สึกออกจากการเป็นพระเนี่ย พี่แล้วหนูก็ไปได้ทำอ่า ได้ไปทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมคะพี่ทำงานที่กรุงเทพปรากฏว่าหนู อ่า ทำงานเกี่ยวกับโชคาบาเล่อย่างเงี้ยพี่ ปรากฏว่าติดโควิดพี่ก็เลยต้องกลับมากักตัวอยู่ที่บ้านนะคะกลับมากักตัวอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยในระหว่างนั้นนะคือพี่ระหว่างที่อยู่กักตัวหนูต้องไปกักตัวที่บ้านของคุณป้า บ้าของคุณป้าที่เสียชีวิตเนี่ยไปกักตัวอยู่กับเพื่อนสามคน คือหนูจำกลิ่นน้ำหอมของคุณป้าหนูได้เลย ว่าท่านชอบใช้ อ่าแป้งมองเลยะมองเลยาที่แล้วกลิ่นแป้งมองเลียานี่คือแบบว่าเอกลักษณ์มากใช่เหม็นทั้งห้องครับ เป็นทั้งห้องนอนคุณป้าแล้วหนูต้องไปนอนห้องคุณป้า ส่วนเพื่อนหนูแยกนอนอีกห้องหนึ่งสองคน หนูก็นอนห้องคุณป้าอย่างเงี้ยพี่ ขณะที่หนูกำลังนอนอยู่ความรู้สึกว่าเตียงของหนูยวบ แต่ว่าหนูไม่กล้าหันไปนะหนูกลัวว่าหันไปแล้วหนูจะเก่งว่าเจอท่านอย่างเงี้ยหนูก็เลยข่มตานอนจนหลับไปเนี่ยพี่จนกระทั่งอีกวันหนึ่งเนี้ยเพื่อนหนูมาอาบน้ำอ่ะ มันเดินออกมาจากนอกห้องน้ำแล้วแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงใช้แป้งมองลิยาเหรอพี่บอกไม่มีอ่ะมึงใช้ พี่ก็คุยกันไปสักพักหนึ่งปรากฏหนูเห็นเหมือนขาดำๆมาพี่ยาวๆสูงๆอ่ะตรงนอกบ้านอ่ะพี่เขาเดิน แวบไปวับเดียวอ่ะพี่วับเดียวเท่านั้นหนูรู้เลยว่าเป็นใครพี่ราคาขาสูงสูงยาวๆอ่ะไอพี่นึกภาพตามเป็นขาดำๆอะหนูรู้เลยว่าเป็นใครพี่และจนกระทั่ง อ่าหนูได้มีโอกาสเอาเรื่องเนี้ยค่ะ ไปเล่าให้ แม่เอ๋ฟังในรายการหนูกำลังเล่าอยู่ค่ะแม่ ในไลฟ์สดอ่า ในในไลฟ์สดของแม่เอ๋เนี่ยค่ะครับ ในไลฟ์สดแม่เอ๋จู่ๆมีหน้าผู้หญิงอะค่ะโผล่มาในไลฟ์อะพี่อุ้ย จริงเหรอเออรูปลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนหน้าของคุณป้าเอเลยอ่ะเอนี่ตกใจคือชัดชัดกระตุกหมดเลยครับ พี่ไลฟ์เลยกระตุกหมดอ่ะพอจำได้ไหมว่ามันเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์ครั้งที่เท่าไหร่อ่ะเป็นเป็นไลฟ์ของวันไหนอ่ะอุ้ยอยากไปหาดูมากเลยนานแล้วนานแล้วพี่หลายเดือนแล้วพี่มันแวบมาแวบเดียวอ่ะพี่คือแม่เอกเขาตกใจเหมือนกันเขาถามว่าหน้าใคร และพอหนูวางสายแม่เอ๋เสร็จหนูมองไปตรงที่ว่าเป็นราวตากผ้าหนูเห็นเป็นใบหน้าของคุณป้าหนูค่ะกำลังชิมเลือมองหนูเป็นหน้าสีขาวพี่เท่านั้นนะหนูวิ่งสับตีนแตกเข้าบ้านทันทีเลยคือแบบว่าโอ๊ยคือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจนกระทั่งหนูได้ย้ายมาอยู่ไต้หวันเนี่ย ค่ะหนูก็ไม่ได้พบเจอเหตุการณ์อะไรเลยพี่เรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณเนี่ยโอ้โอ้ยคุณเอลี่ ผมคิดว่าที่แรกอะผมคิดว่าเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ที่กุฏิแล้วก็นึกว่าเป็นแบบเป็นอสุรกายเป็นเปรตที่อยู่บริเวณวัดแถวนั้นอะไรเงี้ยแต่พอฟังไปฟังมาในส่วนของอสุรกายที่ที่เราเห็นแล้วเราได้พบเจอบ่อยครั้งเนี่ยกับเป็นคุณป้าเราเองค่ะแต่ว่าทีเนี้ย มันก็มีคำเฉลย หรือเรื่องราวที่ทางคนในวัดหรือพระในวัดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นดวงวิญญาณที่คุณเอลลี่เจอในในห้องน้ำและอีกอย่างหนึ่งคือคือเวียเอะใจตั้งแต่คุณเอลลี่ไปตัดสายสินแล้วก็ไปเอาตะปูตรงนั้นออกแล้วด้วยคือในห้องอ่ะ คือหนึ่งคือไปเอาออกโดยที่ไม่ได้ไม่ได้สอบถามใครเลยด้วยเนาะจังหวะนั้นนะเนาะ ใช่ครับพี่ เออเหมือนแบบแต่ก็มารู้ที่หลังว่าอ่าตาชัยเขาสะกดเมียเขาไว้ ครับว่าตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาก็จะชอบคุยกับเมียเขาเอแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่ากินเหล้าเมาอย่างเงี้ยพี่ครับแล้วเขาก็ไปลื่นล้มตายในห้องน้ำบบพี่เทเหล้าข้ามไัลื่นล้มตาย จนกระทั่งแบบว่าตัวเขาเน่าเลยอะค่ะ อาจารย์เขาถึงจะได้ไม่เห็นศพอย่างเงี้ยพี่ เพราะว่ากลิ่นศพมันโชยออกมาจากกุฏิอะค่ะเขาก็ได้เอาศพของตาชัยเนี่ยค่ะ ออกไปทำชาปนกิจอะไรตามประเพณีอะ พี่เอเล่าข้ามไปตรงจุดนี้ไม่เป็นไรครับก็มาตรงที่ว่าอ่า เมียตาชัยเนี่ยค่ะเมียตาชัยที่ว่าเอเห็นเขานั่งโยกตัวอยู่ตรงอยู่ตรงข้างกองขยะเนาะพอนั่นแหละเอรู้เลยว่าเป็นเมียตาชัย คือแบบว่ายันทาเวสวรรณโนพอเอท้องแล้วปุ๊บคือสรรพสิ่งที่มันอยู่ยึดติดอยู่ในเนี้ยพี่มันจะดุถูกปลดปล่อยออกไปนะคะ แล้วมาบวกใัรเอแผ่บุญให้เขาทุกวันด้วยเนี้ย ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เอแผ่บุญนะพี่ เอไม่เคยพบเจอผู้หญิงคนนี้อีกเลยค่ะพี่เหมือนหลุดและหายไปเลยอะตาชงตาชัยเอ ไม่เคยเจออีกเลย แล้วก็มาเจอคุณป้าเอมาเดินย่ำใบไม้อยู่รอบๆอย่างเงี้ยคือพี่เข้าใจไหมครับคำว่าอสุรกายเขาจะไม่ไปบังเกิด เขาจะชดใช้ชีวิตตัวเองอยู่อย่างนั้นจนครบกับของเขาอิงจริงจริงจริงการ การอยู่ในเกิดได้การการอยู่ในภพของเปรตภูมิหรืออะไรเงี้ยนี่คือการเกิดแล้วนะครับ ใช่ค่ะเขามาเกิดเป็นอุบัติเป็นสิ่งนี้แล้วไงพี่คื่อเขาต้องใช้เวรใช้กรรมอ่ะ ให้มันครบกับที่เขาที่เขาถูกส่งมา ให้เกิดเป็นสิ่งสิ่งนี้ก่อนพี่เท่าที่เอเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเนาะคือเราเป็นสายเลือดโดยตรง เราสามารถที่จะแผ่บุญแผ่กุศลไปถึงท่านได้ก็จวบจวบเท่า จวบเท่าเรียกว่าไงอะจวบเท่าที่เราจะอยู่ในสังขารของการเป็นมนุษย์ที่จะทำได้ แต่เราไม่รู้ว่ากับกันต่างๆที่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 story.